การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการใช้ชีวิต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็ว ผู้สอนควรให้ความสำคัญ และเร่งปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน และเทคนิคการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น ในการออกไปใช้ชีวิตได้ในสังคม จากกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ The Partnership for 21st Century Skills ที่ได้กล่าวในตอนที่ผ่านมา เราสามารถสรุปเป็นคุณลักษณะสำคัญนะคะ คุณลักษณะหลักๆ ของการเรียนการสอนแนวใหม่ ครอบคลุม 4 องค์ประกอบด้วยกันค่ะ เพื่อให้ผู้สอนแนะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น วิธีการสอนที่ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอน คือวิธีการบรรยาย โดยการให้ผู้เรียนท่องจำ และทำความเข้าใจเนื้อหา โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือ Teacher Center อย่างไรก็แล้วแต่ วิธีการสอนแบบบรรยายนั้น ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพเพียงวิธีเดียว อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนได้ หากผู้สอนใช้วิธีการบรรยายมากเกินไป อาจทำให้ผู้เรียนเบื่อ ขาดแรงจูงใจ และส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย การจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นวิธีการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียน เกิดความรู้และความเข้าใจสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง และสามารถต่อยอดความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการสอน จากการเป็นผู้รู้ไปเป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือเป็นผู้สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ลดการบรรยายลง ปรับเปลี่ยนการอธิบาย เป็นการออกแบบการสอน จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม จัดทรัพยากรการเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่ และไอที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติ รู้จักรับฟังความเห็น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ คุณลักษณะที่ 2 คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือที่เราได้ยินคุ้นหูในชื่อของ Student Center Approach นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความคิด 3 ประการ ได้แก่ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง 2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ 3. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา วิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น ซึ่งก็คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีความสนใจ มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของตนเอง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหาให้เพียงอย่างเดียว ผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านสังคม และด้านอารมณ์ โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ในการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการฝึกกระบวนการคิด ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ครอบคลุมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล รวมทั้งการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสนำความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ คุณลักษณะที่ 3 ได้แก่ การใช้ไอทีในการเรียนการสอน หรือ IT Integrated Learning การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะข้อได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่นของการเข้าถึงเนื้อหา โดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ รวมทั้งการจัดหาช่องทางในการพบปะ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้สอน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อย่างไรก็ดีนะคะ ในทางปฏิบัติ ผู้สอนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยให้เหตุผลว่า ผู้สอนส่วนใหญ่จำเป็นต้องรับผิดชอบการสอนเนื้อหาจำนวนมาก ภายใต้เวลาที่จำกัด ซึ่งอันที่จริงแล้วสิ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนก็คือ การมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากกว่าปริมาณของเนื้อหาของผู้สอนที่ต้องสอนในเวลาที่จำกัด สิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องพิจารณา ก็คือ การเลือกเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือ green content แทนเนื้อหาที่ไม่ใช่แก่น หรือ fat content การเลือกหัวข้อของการเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนการสอน ซึ่งอันที่จริงแล้ว การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนสามารถใช้ไอที ซึ่งผู้สอนปัจจุบัน มีการเข้าถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอน การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน รวมทั้งนำเสนอ หรือถ่ายทอดเนื้อหาทั้งที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง และที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา คิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสร้างความรู้ภายในตนเองก่อนที่จะนำเสนอออกมา ผ่านเครื่องมือต่างๆทั้งที่เป็นไอทีหรือไม่ใช่ไอทีให้ผู้อื่นได้รับทราบค่ะ การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการไอทีจำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ครอบคลุมระดับของการนำไอที มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม การเลือกหรือจัดหารูปแบบไอที ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการในการบูรณาการที่เป็นระบบ รวมถึงการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้ไอที เป็นต้นค่ะ คุณลักษณะข้อสุดท้าย คือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง หมายถึง การวัดและประเมินผลของผู้เรียนในสภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้การทดสอบในรูปของข้อสอบ เพื่อทดสอบความจำความเข้าใจจากผู้เรียน ซึ่งหากนำมาใช้กับวิธีการสอนแบบลดการบรรยาย และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการนำไอที มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการวัด และประเมินผลตามสภาพการเรียนรู้จริงแล้ว ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนตามไปด้วย เพราะหน้าที่ของผู้เรียนคือการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แต่หากเกณฑ์อยู่ในลักษณะข้อสอบที่วัดความรู้ของผู้เรียนเท่านั้น ผู้เรียนก็คงไม่มีเหตุผลใด ในการที่จะเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอนและเพื่อนๆ รวมถึงการใช้ไอที ในการเรียน ตัวอย่างการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อนำการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่มาใช้ เช่น คะแนนการมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น คะแนนจากชิ้นงานหรือโครงงาน หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านการใช้ไอที เช่น การสืบค้นและสรุปเนื้อหาผ่านไอที เป็นต้น อันที่จริง แม้ว่าโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะ แต่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ยังคงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งนักการศึกษาทั่วโลก ยังคงให้ความสนใจ อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน และความจำเป็นเรื่องด่วนคงหนี ไม่พ้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนค่ะ รวมทั้งการให้ผู้สอนทบทวน หลักสูตร หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน และการเรียนรู้ที่ได้ทำอยู่ แล้วก็มีแผนที่จะทำในอนาคตต่อไป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ